ในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อพื้นฐานแนะธรรมไทย สิ่งสำคัญในเป้าหมายในการที่จะทำความเข้าใจกับพื้นฐานแนะธรรมไทย หรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทย ดินแดนในประเทศไทยเราทราบมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามีพื้นที่ มากมายลลักษณะของขนาดต่างๆเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่มีนาบริเวณกว้างขวางนะครับในตั้งแต่ลุ่มน้ำต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจคือนาบริเวณตรงนี้มี2วัฒนธรรมร่วมกันอยู่คือ 1 เป็นวัฒนธรรมที่ก่อเกิดและเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่ภายในรัฐไทยเอง กับ2การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และหล่อหลอมขึ้นเป็นรัฐสิ่งที่น่าสนใจคือ 1 ในอาณาบริเวณประเทศไทยนะครับ มี ว่าทำตั้งแต่ยุคหินเก่า เข้าสู่ยุคหินใหม่ แล้วก็เข้าสู่ยุคสมฤทธิ์แล้วก็มีการก่อรูปเป็นรัฐเป็นชุมชนต่างๆ เกิดขึ้น ในในเวลาที่ผ่านมาเราเห็นว่า 1. ในดินแดนประเทศไทยนะครับ มีชุมชนเก่าแก่โบราณ หินเก่า เราเห็นตั้งแต่บริเวณที่เรียกว่าบริเวณเมืองบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เราเจอลักษณะของรูปพรรณสันฐาน ก้อนหิน หินกระเทาะต่าง ๆ แล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นยุคหินใหม่ คือเริ่มมีโลงลักษณะของการฝังศพนะฮะ ฝังศพคือหนึ่งจะเป็นรูปของคนฝังศพแล้วโรยดินแดงๆลงไป การโรยดินแดงๆตรงนี้เอง จึงมีความน่าสนใจมาก เพราะเราเริ่มมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย ว่าหนึ่งคนตายเหล่านี้จะค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิต จึงมีการวางหลุมฝังศพ แล้วก็โรยดินแดงลงไป ตรงนี้ เอง การค้นพบหลุมฝังศพตรงนี้เอง จึงเกิดความน่าสนใจว่าเราอาจจะใช้กระบวนการของการสืบจากศพ ว่ากระบวนการของการพัฒนาการนะยุคหินเก่าเข้าสู่ยุคหินใหม่ เข้าสู่ยุคโลหะ มันมีวิถีชีวิตอย่างไร เราค้นพบว่า ลักษณะของผู้หญิงหนึ่งคนที่เราเจอในหลุมฝังศพแถวเมืองดงแม่นางเมืองเนี่ยมีความน่าสนใจมากว่าลักษณะของผู้หญิงคนนี้รอบๆ ตัวเต็มไปด้วย เครื่องปั้นดินเผามากมาย แล้วก็มีลักษณะของดุลหรือก้อนหินสำหรับการปั้นขึ้นมาเป็นรูปเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็พ้นพบว่าในกระดูกของผู้หญิงคนนี้ตรงนิ้วมือเนี่ยฮะลักษณะของกระดูกจะมีลักษณะของบาน การบานออก แล้วก็มีลักษณะของการแผ่กระจายของกระดูกซึ่งสะท้อนเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ทำอาชีพของการปั้นหม้อนะฮะ เราสืบจากศพเห็นเลยว่าโอเค ในอดีตที่ผ่านมามีการกระบวนการปั้นหม้อมีกระบวนการพัฒนาการของการปั้น โดยใช้ดินขึ้นขึ้นรูป แล้วทุบทุบทุบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผา ความน่าสนใจตรงนี้ค่อยๆ พัฒนาการจากยุคโบราณ จากชั้นเมืองหินกระเทาะอยู่ในเพิงผาถ้ำเริ่มมีหลุมฝังศพ เจอโครงกระดูกเจอเรื่องเครื่องปั้นดินเผา และในเครื่องปั้นดินเผานี่เองมีความน่าสนใจมากว่า เราเจอสิ่งที่เรียกว่าเม็ดข้าว เราเริ่มเจอเม็ดข้าวแล้วที่แม่ห้องสอนที่ถ้ำผีแม่เราเจอเม็ดข้าวฝังลึกอยู่ในเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกเผาแล้วก็หุงข้าวนะฮะแล้วก็เม็ดข้าวป่าหรือข้าวไร่เนี่ยได้แฝงตัวอยู่ในเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ ดังที่เห็นว่าธรรมของของประเทศไทยพัฒนาการ จากสังคมเพิงผาถ้ำเข้าสู่สังคมเมือง มีการปลูกข้าวจากข้าวไร่เข้าสู่การปลูกข้าว ค้นพบที่น่าสนใจที่บ้านเชียง คือคบโครงกระดูกหมา เรามีการเลี้ยงสัตว์แล้ว เรามีการทำเครื่องปั้นดินเผา ขึ้นปั้นดินเผาพัฒนาจากธรรมดาขึ้นเป็นลายทาบ ขึ้นเป็นสามขา แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเกิดการค้นพบสำลิด และเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าค้นพบทั่วไปหมดในประเทศไทยที่เรียกว่ากองโมโหระทึกเป็นพิธีกรรมร่วมกันแปลว่าชุมชนชาวไทยโบราณเนี่ยพัฒนาจากชุมชนที่เป็นชนเพิงผาถ้ำเข้าสู่ความเป็นชุมชนเมือง และพัฒนาการขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความน่าสนใจมากเลย คือการเกิดของความเชื่อร่วมกันในการเรื่องของ ทำงานทางด้านการเกษตรกรรม ความช่วยเรื่องของการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงการเกิดเป็นชุมชนทำปั้นหม้อทอผ้า และน่าสนใจกว่านั้นในหลุมฝังศพหลุมฝังศพหนึ่งที่บ้านเชียงค้นพบว่ามีเศษซากของเส้นใยฝังอยู่ในกระดูกแล้วเราก็ได้การศึกษาแล้วก็ดึงเส้นใยนี่ออกมาจากกระดูกค้นพบว่า ในชุดที่ใส่สมัยโบราณ แล้วก็ถูกฝังแล้วก็เปื่อยยุ่ยเข้าไปแล้วก็ฝังเข้าไปอยู่ในโครงกระดูกเนี่ยเป็นชุดทำจากผ้าใยกันชง ก็เห็นได้ว่ามีชุมชนเหล่านี้มีการทอผ้าแล้ว วัสดุที่ใช้ในการทอผ้าในอดีตก็คือผ้าใยกันชง แล้วก็มีกระบวนการของการพัฒนาการของของชุมชนภายใน ขณะเดียวกันท่ามกลางการเจริญเติบโตของการค้า การผลิตต่างๆ ที่อยู่ภายในชุมชนเอง จึงก่อเกิดการเชื่อมโยงกับภายนอก ในหลุมฝังศพที่เราเจอค้นพบในยุคหินใหม่เนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่เครื่องปั้นดินเผา ไม่ได้มีเพียงแต่ลักษณะของเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ หรือกระดูกสัตว์หรืออาหาร หรือเม็ดข้าว ค้นพบว่ามีหลุมฝังศพของเศรษฐีบางคน ผู้หญิงบางคน หรือกลุ่มผู้นำเผ่า มีสร้อยคลอที่เรียกว่าสร้อยหอย จากมาดากัสกามีลักษณะของกำไลทองคำนะฮะ แล้วก็มีเครื่องกำไลสำลิดที่น่าสนใจมาก เป็นกำไลที่ทำจากแกนสำลิดที่มาจากเมืองน่าน ตลอดจนมีหวีซึ่งเป็นทำจากกระดูกช้าง ซึ่งเป็นร่วมสมัยลวดลายเดียวกับที่อินเดียในศตวรรษที่ 4 แปลว่ากระบวนการของการพัฒนาการภายในประเทศเราเอง มีการแลกเปลี่ยนจากภายนอก ภายในประเทศเราไม่ได้อยู่อย่างนิ่ง เราเห็นว่าหนึ่งภายใต้ชุมชนต่างๆเนี่ยในในภาคกลางของประเทศไทยเนี่ย ก็มีสินค้าว่าทำจากเวียดนาม จากภาคเหนือ จากจีน และจากอินโดนีเซีย จากเปอร์เซียต่างๆ หอยจากมาดากัสการ เหรียญที่เป็นลักษณะของเหรียญสีหินสีจากทางภาคใต้ ทางคลองท่อม ทางสุมาตรา และน่าสนใจกว่านั้นยังมีกระบวนการของการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมาย จนค้นพบตะเกียงโรมันอยู่ในที่มาลากาที่กาญจนบุรี ก็เจอค้นพบของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุโรปเข้ามาที่อินเดียเข้ามาถึงไทย อาณาบริเวณต่างๆหล่อหลอมขึ้นมากลายเป็นเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมตั้งแต่ทศวรรษที่8ถึง18 สิ่งเหล่านี้เริ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนภายใน แลกเปลี่ยนภายนอกหล่อหลอม ความคิดทัศนคติต่างๆ จากชุมชนบ้านกลายเป็นเมือง สิ่งที่น่าสนใจพบว่าชุมชนเหล่านี้เริ่มรับว่าทำจากภายนอกที่เรียกว่า แนวความคิดเรียกว่าเทวราชาลานละวธรรมระบบวันนะความเชื่อเรื่องของชนชั้นต่างๆ เริ่มสอดแทรกเข้ามาในสังคมไทย จากความเชื่อเรื่องสังคม พ่อพทธหมอผี ความเชื่อของการบูชายันความเชื่อของการบูชาผีสางนางไม้ต่างๆ ถูกรับว่าทำพราหมณ์ แล้วพุทธเข้ามาจึงเกิดกระบวนการของการพัฒนาที่เรียกว่าวธรรมเมือง ตรงนี้เองกระบวนการของการเกิดวธรรมเมืองเริ่ม เป็นวธรรมเมืองในพื้นที่บริเวณตรงนี้ ตั้งแต่จากฟูนันแล้วก็พัฒนาการเด่นชัดที่สุดมีลักษณะคูน้ำคันดินล้อมรอบ ที่เรียกว่าอาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรทวาราวดีนี่เอง ค่อยๆพัฒนาการตั้งแต่ภาคกลาง นครปฐมศรีเทพศรีสัชนาลัย นครชุมกำแพงเพชร บิวเรนต่างๆนะฮะในบริเวณภาคกลางประเทศไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภาษาวงกลมอ่าเจอในสีเทพ เจอในชัยนาท เจอที่นครสวรรค์ เจอในหลายๆที่เกิดเป็นชุมชุมชนคูน้ำคันดินล้อมรอบ และพัฒนาการของชุชุมชนคูน้ำคันดินล้อมรอบ เริ่มก่อสร้างภาษาสถาปัตยกรรมเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ถูกหล่อหลอมขึ้นมา ตรงนี้เองการเกิดรัฐะหรือการเกิดพัฒนาการจากบ้านเป็นเมืองเป็นรัฐเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้เอง ภายใต้การรับวัฒนธรรมอินเดีย ความน่าสนใจตรงนี้เริ่มเกิดขั้นที่ 1 มีการรับแนวความคิดของเทวราชา พ่อค้าผู้นำชุมชน เศรษฐี หมอผีต่างๆ ค่อยๆปรับตัวเองจากการเป็นผู้นำเผ่าเป็นผู้นำรัฐผ่านระบบเทวราชา สิ่งที่อันนึงที่มีความสำคัญคือการปราบดาพิเศษ ชนชั้นนำเริ่มเปลี่ยนสนภาพจากผู้นำชุมชนธรรมดา กลายเป็นผู้นำที่สืบทอดทางสายโลหิต โดยผ่านกระบวนการบรมราชาพิเศษขึ้นมาตัวนี้มีความสำคัญมาก กระบวนการบรมราชาพิเศษทำให้กษัตริย์ เริ่มมีการใช้คำราชาศัพท์ ใช้ศัพท์ที่แยกแตกต่างจากประชาชนทั่วไปออก เกิดชนชั้นสองชนชั้นขึ้น คือชั้นปกครอง และชนชั้นใต้การปกครอง ชนชั้นปกครองเองได้เปลี่ยนรูปแบบพัฒนาการให้กลายเป็นชนชั้นใหม่ มีลักษณะของทิพภาวะ คือการเป็นสมมุติเทพลงมาจุติในพื้นที่เพื่อปกครองผู้คนและสืบสายโลหิต 2. เกิดชนชั้นกลุ่มใหม่ที่เชื่อมระหว่างชนชั้นปกครอง กับชนชั้นใต้การปกครอง คือชนชั้นขุนนาง ระบบราชการระบบขุนนางเริ่มเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกษัตริย์ ชนชั้นปกครองกับผู้ใต้ปกครอง เริ่มมีการบวชเรียน การใช้ภาษาใหม่ ๆ การเชื่อมโยงโดยมีการใช้ภาษาสันสกฤตบาลี การสร้างเรื่องราวความเชื่อความทรงจำขนบธรรมเนียมประเพณีผ่านชนชั้นใหม่ ที่เรียกระบบขุนนางที่เป็นคนเชื่อมระหว่างสถาบันกษัตริย์ กับไพ่ฟ้าประชาชนและชนใต้การปกครอง 3. สิ่งที่น่าสนใจต่อไปนั้น คือเริ่มสร้างความเชื่อเรื่องราวต่างๆ ให้คนรับรู้ว่าเรื่องของสมุติเทพมีความทรงจำต่างๆ เรื่องรามายณะ มหาพรตะรามเกียรติเรื่องราวต่างๆ ที่ค่อยๆที่บายของการจุติของการเป็นเทพ ค่อยๆถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและ เล่าสืบต่อกันมาให้เห็นความแตกต่างระหว่างชนชั้นปกครอง กับชนชั้นใต้การปกครองรัฐะเริ่มสร้างกระบวนการสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ผ่านเรื่องเล่าผ่านกระบวนการกำหนดสิ่งต่างๆ และสุดท้ายกษัตริย์ก็พยายามเนรมิตและจำลองทิพยวิมาน เขาไกลลาดแล้วก็ชุมชนต่างๆ ให้คนเริ่มรู้สึกว่านี่แหละคือดินแดนสวงสวรรค์ที่ในอาณาเวณตรงนี้ จึงเกิดการสร้างปราสาทหินนครวัด นครธมเกิดการสร้างปรางปราสาทต่างๆ มหาศาล เช่นเราจะเห็นได้ในในประเทศไทยมากมายคือเช่น ที่เมืองสีเทพสันตาผาแดง พระบรมธาตุเมืองเฉลียงสุขโขทยัย แล้วก็อนาบริเวณต่างๆ เริ่มมีการสร้างปราสาท เพื่อจะเป็นเหมือนแกนกลางสมุติเทพว่าบริเวณเขาไกรลาดในอดีตเป็นอย่างไร เริ่มกำหนดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยอยอดเขาไกรลาดเป็นอย่างนี้ อนุทวีปทั้ง4เป็นอย่างไรสระน้ำล้อมรอบคืออะไร ค่อยๆ สร้างจำลอง เขาไกรลาดลงมาไว้ในดินแดนของเมืองมนุษย์ แล้วก็สร้างลายจำหลักรูปลักษ์เรื่องราวของรามเกียรติ์เป็นกิจกรรมฝาผนังรอบๆ ทั้งลายเขียน ทั้งภาพแกะสลักเป็นกิจกรรมฝาผนังรอบๆ วิหารอุโบสถ โบราณสถานต่างๆ และความเชื่อเหล่านี้ก็แพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทย ตั้งยุคทวารวดี ผ่านทางเขมรเข้ามาพัฒนาเข้ามาผ่านว่าทำเขมร เข้ามาหล่อหลอมจนกลายเป็นว่าทำ สุขโขทัยอยุธยา แล้วก็สืบทอดลงมาจนถึงปัจจุบัน เห็นได้เลยว่า ในกรณีของวัดพระแก้วเอง การสร้างการเขียนระเบียงคดเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการสร้างและเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทย คือการพัฒนาความเชื่อจากสังคมดั้งเดิม สังคมผีเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมลัทธะสังคมเมือง โดยมีกระบวนการสำคัญที่เรียกว่ากระบวนการบรมราชาพิเศษสร้างสารภาพ ของกษัตริย์ให้เป็นสมมุติเทพ แล้วก็เกิดชนชั้นที่ 2 คือชนชั้นขุนนางในการเชื่อมต่อร้อยรัฐระหว่างกษัตริย์ กับชนชั้นล่าง ค่อยๆ หล่อหลอมขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมไทย ภายใต้ระบบวัฒนธรรมระบบศักดินาเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้เอง จึงเกิดการวางระบบแบบแผนชนชั้นปกครองกับใต้การปกครอง เกิดชนชั้นขุนนาง และเกิดระบบศักดินาเป็นขั้นตอนที่ลดทอนอำนาจแบบวันณะของเขมร แต่ค่อย ๆ สร้างวัฒนธรรมเฉพาะ ของอารยธรรมไทยขึ้นมาเป็นระบบศักดินา มีขั้นตอนการกำหนดชนชั้นต่างๆ และรูปแบบของการจัดการรัฐเหล่านี้ค่อยๆก่อรูปขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอยุธยา สืบต่อจนถึงรัชกาลที่ 5 และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตรงนี้เองความน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังเห็นว่ารากฐานของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่ออยู่2จุดจุดแรกคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมมติเทศเข้าสู่อเนกนิกรสมมุติหรือรัฐไทยสมัยใหม่สมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้น รากฐานสำคัญของสังคมไทยก็คือความเชื่อในเรื่องของสมมติเทศแล้วก็ระบบผู้อุปถัมภ์ระบบเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการผู้น้อยฟังผู้ใหญ่ แล้วก็การแบ่ง อำนาจของคนเป็นขั้นๆนตามระบบศักดินา นี่คือรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่จะเล่าต่อไปในส่วนต่อไป เห็นว่าพัฒนาการของสังคมไทย สมัยสุโขทัยอนุทยาเป็นอย่างไร